หายใจไม่ทั่วท้องเมื่อได้มองหน้าเธอ เมื่อไรฉันจะพร้อมเข้าไปคุยกับเธอเจอกับเธอ รศัพท์รดรูเธอไม่เอาไม่อยากให้เธอไม่ใครอย่าพึ่งเลยแอบเป็นและต้องคิดถึงเธอต้องคิดถึงเธออยากจะพบเธออยากอยู่ใกล้เธออยากมองหน้าเธอแต่โทรศัพท์แต่ไม่ค้ากับเธอไม่เอาไม่อยากให้เธอไม่ใครเพราะฉันเป็นคนที่แอบชอบเธอคนนี้ บเธอ คนนี้ เป็นโรคที่แอบชอบเธอข้งเดียวจำว่าเธอกินอะไร ชอบไปที่ไหน ใส่รองเท้าเบอร์อะไรรับชอบสีไหนเธอนั้นชอบคนแบบไหนจะทำให้เธอเห็นอยากจะ พูดแค่เธออยากมองหน้าเธอบนโทรศัพท์แต่ไม่กล้าทักเธอไม่เอาไม่อยากให้เธอไม่ไกลเพราะฉันเป็นคนที่แอบชอบเธอคนนี้นชอบเธอ้งเดียวคนที่แอบชอบเธอคนนี้โลกที่แอบชอบ